รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป อาจมีภาพ เสียง หรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ควรได้รับคำแนะนำคำเตือน รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 60 ปี วัยอื่นสามารถดูได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย 2 คนขึ้นไปเพื่อป้องกันความประพืติที่ไม่ถูกต้อง โดยต้องดูอย่างมีวิจารณญาณในการรับชมและรายการนี้ อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยหรือประพฤติไม่ถูกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนผมและขอทานภัยมาณที่นี้ด้วยครับวันนี้ผมกับรายการสายวามนะฮะวันนี้เราก็จะมาทำวันนี้เราจะมาคอนดูเกชันที่2 คนนะฮะวันนี้ก็คือที่ก้าวหน้ากิจ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 มิชชั่นพิเศษกันก่อนนะฮะงั้นเดี๋ยวเราก็เข้าไป MRT แป๊บหนึ่งเพราะมันมีโปรเจกต์พิเศษเล็กน้อยเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูนะดูกันเลยตอนนี้เราก็จะเข้า MRT กลับยากตอนนี้เย่เราต้องไปยึดกลับยากสำคัญสุดยอด ก็อยู่ตรงสามย่านสามย่านครับสามจุรีสามย่านพิชาเด็กมากทีมคอตท่าน นี่ไงอินเดเกรสซิ่งเพราะว่ามโอ้เป็นี้นะฮะตรงนี้นะฮะโอเคเราไปก่อนทางครับเราจะที่เราเจอแบบจำลองเลยแล้วจะไปเจอตัวจริงกันเวลาสี่โมงนะคะ เดี๋ยวเราขอปิด 这边呢，本来吃的家，嗯。 Thank you. フフフフ。